สวัสดีครับ วันนี้นะครับเราก็จะกลับมาในดันเจี้ยนแอนด์ดรากันอีกแล้วนะครับ ก็คือเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบูหนูแฮมสเตอร์อวกาศอันดับที่ 1 ในจักรวาลดัน Dungeon a n ด d r a g o อนั่นเองครับผม ซึ่งหรือว่าอย่างน้อยนะครับไอ้หนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวแรกในภูมิภาคซอสโค้ดเลยนะครับหากใครที่ไม่รู้จักภูมิภาคซอสโค้ดก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมก่อนหน้านี้ได้นะซึ่งหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นะครับมีขนสีเหลือง ท้องเป็นสีขาว ซึ่งลุคนี้นะครับ ถือว่าเป็นลุคที่ดูซอฟที่สุดนะครับ ของหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ มันนะครับเป็นสัตว์น่ารักขนปุกปุยที่ซึ่งใครนะครับ ก็อยากที่จะรูปสัมผัสมันเมื่อเห็นนะหรืออย่างน้อยนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งแรกที่คนนะครับ อยากจะสัมผัสหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ครั้งแรกที่เจอมันนะครับและหลังจากนี้นะครับเผื่อพี่แกจะอ่าอารวาสและโชว์ความสามารถอะไรเด็ดๆออกมานะครับโดยที่หนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นะครับแค่ว่าทุกคนนะครับจะสามารถรูปสัมผัสมันได้นะเพราะว่าคุณนะครับจะเป็นที่ต้องผ่านเจ้านายของมันไปก่อนนะ ซึ่งเจ้านายของมันนะครับ กับหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นี่ พวกเขาทั้งสองนะครับได้สร้างตำนานเอาไว้มากมายเลย โดยเจ้านายของเขานะครับก็คือชายร่างใหญ่นะครับที่มีชื่อว่ามินซึ่งมินส์นะครับเป็นเรนเจอร์ที่แสวงหาความยุติธรรมครับเรนเจอร์ก็คือคนที่ ตะเวนไปล่าสมบัติอะไรพวกนี้น่ะครับเขาจะเรียกว่าเรนเจอร์นะโดยที่เรื่องราวนะครับของหนูแฮมสเตอร์บูกับเจ้านายของเขามิสนี่จะถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทกวีนั่นเองครับผมโดยที่เรื่องราวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องราวการประจนภัยของมิสนะครับกับการต่อสู้กับกลุ่มซันออฟบาวนั่นเองซึ่งกลุ่มซันออฟบาวนะครับมันเป็นกลุ่มอาชญากรรมแก๊งใหญ่มากเลยนะครับซึ่งกลุ่มซันออฟบาวนะครับก็มีครั้งหนึ่งที่มาโจมตีเมืองบอร์เดอร์เกตด้วยนะครับแต่มันก็โจมตีแค่ประตูเท่านั้นแหละ นั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่มินส์และบูนะครับไปทำการรักษาประตูเมืองบอร์เดอร์เกต เมืองแห่งเอลส์และช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์มากมาย พวกเขานะครับทำการลงโทษความชั่ว และส่งเสริมความดีตลอดทางนะ ที่พวกเขานั้นเดินทางไปเรื่อยๆ นะครับ ซึ่งครั้งแรกที่ทุกคนเห็นเขานะครับทุกคนจะรู้สึกกลัวเขานะสำหรับมินส์นี่แต่ว่าอันที่จริงเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากนะครับ ซึ่งทุกที่ที่เขาไปนะครับเขาก็มาที่จะอยู่กับบูหนูแฮมสเตอร์ของเขาอยู่เสมอเอ่อพี่ตัวโตคนนี้ครับมินส์นี่เป็นคนที่หลงไหลในความยุติธรรมเป็นอย่างมากนะเขาจะยืนหยัดเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องร่วมกับสัตว์เลี้ยงของเขาบูนั่นเองครับผม ซึ่งหลายคนนะครับ อาจจะเห็นมินส์นะครับทำตัวงี่เง่าอยู่เสมอ เช่น การพูดคุยกับหนูแฮมสเตอร์บูตามลำพังนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นอยู่ปกตินะ อย่างไรเสียก็ตามครับ ครั้งหนึ่งนะครับ เคยมีวีรกรรมของ 2 คนนี้เล่าเอาไว้ว่ามินส์และบูนี่เคยจับพ่อค้าดาร์กเอลฟ์ได้นั่นเองครับผม พ่อค้าดาร์กเอลฟ์คนนี้นะครับเป็นเอเอลฟ์นะที่ใช้เวทมนต์ปลอมตัวมานั่นเองครับผมปลอมตัวมาเป็นพ่อค้า ซึ่งมันนะครับก็ใช้ภาพลวงตาในการปลอมตัวนะ แต่กลุ่มดาร์กเอลกลุ่มนี้นะครับ ไปได้ไม่เท่าไหร่ครับ ดันโดนดาบขนาดยักษ์นะครับของมินส์ฟันเข้าไป แต่มินส์ก็ฟันไม่โดนนะครับ เพราะว่าดาร์กเอลคนนี้ได้กระโดดหลบเอาไว้ก่อน และดาร์กเอลนะครับก็ได้หายไปเลย และพบว่าสินค้านะครับที่ดาร์กเอลส่งมานี่ มันก็คือเหล่าศพคนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยครับ ซึ่งหลายคนก็อาจจะถามว่ามินส์นั้นรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันเป็นกลุ่มพ่อค้าดาร์กเอลที่ปลอมตัวมา เพราะว่าสัมผัสของบูนั่นเองครับผม สัมผัสของนูแฮมสเตอร์นี่เนี่ยมันสัมผัสได้ว่าไอ้บนหลังรถที่พ่อค้าดาร์กเอลนี่ นำมานะครับ มันไม่ใช่สินค้าทั่วไปครับมันเป็นซากศพครับ พร้อมกับสิ่งของเวทมนต์ชั่วร้ายมากมาย ซึ่งนี่ก็เป็นสัมผัสนะครับที่บูนั้นสามารถสัมผัสได้ เท่านั้นยังไม่พอครับหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นั้นยังให้คำแนะนำแก่มินส์เจ้าของของมันอยู่เสมอเลยนะก็คือว่าในสมัยเด็กนะครับมินส์นี่ถูกทุบตีหัวนะจนเขานั้นไม่สามารถแยกประสาทสัมผัสได้นั่นเองครับผม แต่ว่าบูนะครับ สามารถลบข้อจำกัดนี้ของมินส์ไปได้นะ เพราะว่ามันนั้นสามารถแยกแยะความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในได้นั่นเองครับผม ทำให้มันนะครับ ได้ตัดสินใจอะไรสำคัญแก่มินส์นั่นเอง ซึ่งวิลกรรมของหนูแฮมสเตอร์อันดับหนึ่งในจักรวาลนะครับ มันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับ นอกจากความสามารถในการแยกแยะสิ่งชั่วร้ายและให้คำแนะนำแก่มินส์ผู้เป็นเจ้าของมันได้นะครับ มันยังเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวเดียวนะครับที่รอดจากเหตุก่อความไม่สงบของภูมิภาคซอร์โคดอันเกิดจากกลุ่มอาชญากรรมซันออฟบอลนั่นเองครับผมและที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับ หากใครที่ต้องการที่จะสัมผัสตัวบูนะครับ จำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของของมันก่อนนะแล้วก็ได้รับอนุญาตจากบูตัวมันเองด้วยครับซึ่งก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับ นอกเหนือจากเจ้าของมันที่ได้สัมผัสเนื้อตัวของบูนะซึ่งคนคนนี้เป็นคนแค้นะครับที่มีชื่อว่าหยาวเอินซึ่งพอหยาวเอินได้สัมผัสตัวมันเสร็จนะครับตัวมันก็แสดงท่าทีขยะกขยงออกมาทันทีนะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของนูแฮมสเตอร์อันดับหนึ่งในจักรวาลดัจจินอันดากอนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ